สวัสดีค่ะ คุณต้องการให้บรรยากาศในห้องเรียนของคุณมีแต่ความสนุกสนานแบบนี้หรือไม่ าศแบบนี้เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนก็มีความสำคัญ คุณเคยรู้จักหรือเคยใช้โปรแกรมเหล่านี้หรือไม่ โปรแกรม Kahoot โปรแกรม l i c k e r และโปรแกรม Google Classroom โปรแกรมเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกมิฟิเคชันอย่างไร ถ้าคุณอยากรู้อยากใช้เป็นสมัครมาเรียนกับเราสิคะ สมัครเลยค่ะ